ปลาอะไรคะเนี่ยปลาปลาอินฟ้าเออถ้าอินฟ้าก็กินไม่ได้อินฝากกินไม่ได้นะฮะคะอินน้ำก็กินไม่ได้ต้องอินฟ้าเท่านั้นนะฮะเป็นปลายี่ห้อที่ส่งออกไปนอกประเทศได้ด้วยใช่าผีตลอดเวยแล้วก็ใส่พริกสดนิดนึงเราเป็นสายเผ็ดน้อย เสร็จเรียบร้อยใส่กระเทียมเยอะหน่อยอันนี้นะฮะกับส้มจักแล้วเราก็จะใส่ปูขอบคุณทุกคนนะฮะ ปลา ใส่แล้วนะ ปลา อิงฟ้าเท่านั้นนะฮะ ใส่ลงไปแล้วอยู่ก้นครกเพราะว่ามาจากครกที่แล้วเยอะเลยใส่ใส่กุ้งแห้งนิดนึงนะครับกุ้งแห้งไม่ใส่หัว ว่าหั่นเซียนมากเลยียนนะครับแล้วก็ขอน้ำตาลปี๊บนิดนึงนะครับ อย่าหวานมาก น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงอย่าหวานมาก ใส่ขนมจีนนิดนึงนี่คอนวัดเชยแล้วใส่เส้นนิดเดียว กล้วยไข่ครับไม่ต้องชิมเลยเป๊ะมากพี่วัดขาใช้ปลาอะไรคะเนี่ยยี่ห้อเดียวที่กินได้คือในท้องตลาดปลาอินฟ้าเออถ้ากินฝาก็กินไม่ได้กินฝากินไม่ได้นะคะกินน้ำก็กินไม่ได้ต้องกินฟ้าเท่านั้นฮะเป็นปลาายี่ห้อที่ส่งออกไปนอกประเทศได้ด้วยใช่อันนี้พี่วัดทำเป็นตาอะไรคะตำส้วนช้อนไม้ตำส้วนวันนี้หนูดีนะชาลอต น่าฟินมากอร่อยมาก ไม่ใส่ผงชูรสด้วย อร่อย อร่อย ปลาร้าเราไม่ต้องใส่ผงชูรสไม่จำเป็น อร่อยมาก จริงไหมคะน่ากินมากลองตำให้หนูสักผงอร่อยจริงว่ะ เฮ้ยแซ่บเลย แซ่บเลย แซ่บเลยน้ำลายไหลแล้วค่ะ ขอทิ้งหนึ่ง ืมอร่อยอันนี้เป็นน้ำปลาที่ปรุงรสมาแล้วด้วยนะคะดูดีพี่ว่านะดูดีเปิดกินยกเลยไหมยกเลย ยกยกเลยยกได้กระดกเลยนะเป็นแน่รสชาติพร้อมกิน เป็นแน่เลยเป็นไตเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะก็ขอบอกว่าอร่อยมากเราต้องตำนางฟ้าสักหนึ่งไหม อันนี้พูดจริงๆไม่ได้อวย แบบเป็นคนที่ชอบกินปลาร้ามาก ชอบกินส้มตำปลาร้าแล้วก็ไปกินส้มตำมาหลายที่แล้วแล้วก็เนี่ยก็ลองมาหมดแล้วปลาร้าใช่ไหมต้องเป็นปลาร้านี่้บอกเลยกินแล้วสดชื่นมากช่นมาใส่มะนาวสดๆนะถ้าหนูดีกินก็สดชื่นนกินปลาสดชื่นปลาใกล้เข้าใกล้เริ่มงานแล้วเดี๋ยวเราชวนคนมาช่วยกันหน่อย